ำหรับการเชื่อมเสียงระหว่างคำในการพูดภาษาฝรั่งเศสตอนที่ 3 นี้ เรามาดูกันว่าเงื่อนไขที่ทำให้เราทำเสียงเชื่อมหรือไม่ทำเสียงเชื่อมก็ได้นั้นมีอะไรบ้าง กรณีแรกก็คือเมื่อคำนามเป็นพหูพจน์ซึ่งมักจะลงท้ายด้วยอักษร s ซึ่งปกติจะไม่ออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสเมื่อคำที่ตามมาขึ้นต้นด้วยสระ เราจะออกเสียงเชื่อมก็ได้ หรือไม่ออกเสียงเชื่อมก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นคำว่า livres utiles และ livres utiles จะเห็นได้ว่าในกรณีแรกจะได้ยินการเชื่อมเสียงระหว่างคำ livre และคำว่า utile ในขณะที่กรณีที่สองจะไม่ได้ยินเสียงแอสสอดแทรกระหว่างคำทั้งสองคำ กรณีต่อมาคือเมื่อใช้กริยา être เป็นการปัจจุบันเมื่อกริยาตามด้วยคำวิเศษ หรือคำคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ เราจะออกเสียงเชื่อมหรือไม่เชื่อมก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เราออกเสียงว่า je suis heureux หรือ je suis heureux แปลว่าฉันมีความสุข il est idiot หรือ il est idiot แปลว่าเขาโง่ elle est ici หรือ elle est ici แปลว่าหล่อนอยู่ที่นี่ ในลำดับต่อไป เรามาดูกันว่าภาษาฝรั่งเศสห้ามการเชื่อมเสียงระหว่างคำสองคำแบบใดบ้าง ตัวอย่างแรกก็คือเมื่อคำนามเฉพาะเจาะจงเช่นชื่อคนหรือชื่อสถานที่มีคำตามหลังขึ้นต้นด้วยสระ ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ไม่ต้องออกเสียงเชื่อม Albert est heureux แปลว่า Albert มีความสุข ก็ให้สังเกตว่าไม่มีการนำเสียงอักษร เตท้ายคำว่า Albert มาออกเสียงเป็นอักษรนำในคำว่าแอร์หรือออ่าง กรณีต่อไปคือห้ามทำการเชื่อมระหว่างคำว่าเอซึ่งเป็นคำเชื่อม ยกตัวอย่างเช่นหลังจากเรียนรู้กฎการออกเสียงเชื่อม โดยไม่ได้เรียนเรื่องข้อยกเว้นในการทำเสียงเชื่อมแล้ว เมื่อเจอกรณีตัวอย่างต่อไปนี้เราก็จะออกเสียงว่า un garçon et tu une fille ซึ่งเป็นการออกเสียงเชื่อมคำต้องห้ามคือคำว่า et ในกรณีนี้การออกเสียงที่ถูกต้องคือ un garçon et une fille คือเสียง une ก็จะยังเป็นเสียง une ไม่มีการไปยืมอักษร เตจากคำว่า et มาออกเสียงเป็น tune ซึ่งเป็นการออกเสียงที่ผิดนั่นเอง นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ภาษาฝรั่งเศสยังห้ามทำเสียงเชื่อมระหว่างคำเมื่อคำที่ตามหลังขึ้นต้นด้วยอักษร H ที่เรียกว่า H aspiré เช่นคำว่า le héros จะออกเสียงว่า le héros เพราะอักษร H เป็น aspiré นั่นเอง ท่านผู้เรียนทุกท่านคะ การออกเสียงเชื่อมระหว่างคำในภาษาฝรั่งเศสยังมีข้อห้ามปลีกย่อยอีกพอสมควร ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะ สวัสดีค่ะ